ในกรณีที่เนื้อหาในเอกสารมีลักษณะเป็นหัวข้อย่อย ก็สามารถจัดรูปแบบเนื้อหาให้มีตัวเลขนำหัวข้อ หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยได้โดยเลือก ข้อความหรือย่อหน้าที่ต้องการจัดรูปแบบ เลือกไอคอน numbered list เพื่อเลือกหัวข้อย่อยแบบตัวเลข หรือเลือกไอคอน Bullet List เพื่อเลือกหัวข้อย่อยแบบสัญญลักษณ์ โดยจะมีรูปแบบของหัวข้อย่อยให้เลือกหลายรูปแบบด้วยกัน คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ หรือเลือกรูปแบบเพิ่มเติมโดยคลิกเลือกหัวข้อย่อย แล้วคลิกคำสั่ง format เลือก bullet and numbering list options และ more bullet ซึ่งเราสามารถหารูปแบบบุลเลตที่ต้องการได้เหมือนกับการแทรกสัญลักษณ์พิเศษ คือจากกลุ่มตัวเลือกหรือแคตตาล็อก หรือใช้วิธีการพิมพ์คำค้น หรือวาดภาพบุลเลตก็ได้ เมื่อพบบุลเลตที่ต้องการแล้วก็ให้คลิกเลือกภาพบุลเลตนั้น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของเราก็จะเปลี่ยนไปตามแบบที่เราต้องการ การเลือกใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ควรเลือกใช้รูปแบบเดียวกันทั้งเอกสาร เช่น หัวข้อใหญ่ใช้เป็นตัวเลข หัวข้อย่อยขั้นที่ 1 ใช้เป็นตัวอักษร หัวข้อย่อยขั้นที่ 2 ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยวงกลมทึบ ก็ควรใช้แบบเดียวกันทั้งเอกสารอย่างนี้เป็นต้นนะคะ